สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเกจะมาแพ็คของกันค่ะวันนี้ออเดอร์เป็นรองเท้านะคะ แต่ก่อนที่จะมาแพ็คของเรามีอะไรจะมารีวิวนั่นคือขาตั้งกล้องตัวใหม่ ตัวแรกที่เราซื้อไปเรายังไม่ลง เดี๋ยวเราจะค่อยลงนะคะถามอัาโป้อย่างดีมามาเกะกัน แกะมือเดียวได้ไหมแกะเราออกก่แล้วก็เอาบับโบนี่ข้าวบับโ้ เป็นขาตั้งกล้องตรงนี้เดี๋ยวเราจะเอาตั้งกล้องเลยนะพอตั้ง เราต้องเอากล่องมาก่อน อันนี้จะเป็นกล่องรองเท้าเดี๋ยวเราต้องเอาอะไรรู้ไหมนี่ค่ะ เจลแอลกอฮอล์เพื่อความปลอดภัยสำหรับ

多好的冬天啊！冬然后。 EP หน้านะ